ันสนายกาพักดานางาปชานีปชงเจไอเด่นดูคราบรังพระโซนางาสิรอกสีบงลีบงชัดว่าผ่อนเทเราต้งเล็ดสลุมกับราไต่เต้นถ้าคนนั้นสนายกาและมุนซาชดาชกัน ยองราแควมัดไอไรติมรังพระโซนางาไรติมยาตอซอยรังแพ้เก้าตนดางากะชานินเจก็ชุ่มไอ ไม่ใครไงเมาสุมรูมาราดับมูชะดาสักันนี้มองไว้นาซนคนเอ จำช่างแก่นชนะชกูคอนแพหนุ่มรีปันกุมพาจอนา ไม่นั่งเทเราดงไอชราครุบยิงมาดาบรังไอใครชาแค่แค่หนุ่มรีปันรังแพ้สักเสได้อย่างงา จันช้างเจนทางผ่อนแพ้นุ่มริบันคุมพาจียาได้เต้นทาคนนั้นสนายกาข้ากตานางากระชาีก็ชงเจไอเด่นดูคราบรังไปโซนางา สิมรอกระสีบงลีบงชัดวา อนเทเราดุงเล็ดสลุมกับพราไตเด่นถ้าคอนนั้นสนายกาและมุนซาชดาชกัน ยองครากไวมัดไอไรติมรังพระสซนางา ไรติมยาก็ซอเอ รังแพ้เกาตอนดางากระชานีเจก็ชุ่มอาย ชกันนี้มอง่วยน่าสนปอนเอจางฉันเจนชนะชกูปอนแพ้นุมรีปัดกุมผ้าจอนา ไว้นั่งเธอเราดงไอชราครุบยิงมาดาบรังไงใครชาแค่แค่นุมรีปันรังแพ้สักเสแย่ยางา i so الناس الرئي كرم سبنا بيجو ngay là ngà nhép ra con cũng ở sạc lại ra so arre peju la nga tình khu de na de ni lại sai so chu con sai arre e บระชบายลาไม่ใส่พอชุดดินสองงานนายอมงกันติงท่ามือไว้นี่ยองสนดันยาเรในอาสอสนุมกระดาเรทาและกระไดมงงาเรเพจูบรังสอดิ้งไง แต่นาแต่นี่ไหลติมพอเพราะว่ารุมแต่ดูไรติมดอกครองไผ่แลไรริงมองไงจับรังกระเทลางานา ใจแต่นาいてอะあรครุมสุดนาแพจุไงลางาเยนบระกองกุ้งอสักไหลคระสออะเรแพจุลางาอินกูเดนาเดนีไหลไซสอชุกองไซอะเร เย็บรัชใบละมือ ไม่ใส่ต่อชุดติมสองงานหน้า ยอมงกันจริงท่ามือไอ้นี่ยังสดานยาเรเนี่ยอาสอสลุมกระดาเรทาไลกระไดมองงาเรเพจูบรังซอดิงไง เดนาแต่นี่ไลจิมพอเพราะว่ารุ่นแต่ดูไรจิมตอกครองไผ่เลไรจิมมองไงฉับรังประเทศลางานาตอกครองไผ่เลไรจิมมองไงฉับรังประเทศลางานา son son شينا رأي داي tung kinh so ai tung kang so ai dòng mong so ai vun bóng chi ังเดุษงยาซอยนนาชามัดกะอวีจอดิงคู่เดนังดิงไกรนั้นยักมาใส่รังไหนยิดรู้ยิบไง ดิงคู่ช่างใสคนเทพรัง mình không biết yêu Cuộc sống là rồi còn trẻ xa ai chừng thương Nhịp thùm ai, nhịp ru ai Nhịp giặc ai, nhịp ru là mà say Xa đi trong ba đi chẳng Có anh khả ra ra mà say Xa đi trong ba đi chẳng Có anh khả ra ra mà say có vô lại lòng để nhẹ qua xin yêu ai mà y nấm lá yang go mà sum ninh cha có vô lại tay bên anh thế ni mà con sống sống khúc cha sẽ cha say thuộc mặt anh lắm soi mà anh ralang dekat Usulnya soyan masa medai Jodin kude namu Mindin Grainan yang masai Rangai Nyidlu dik ngai Din ku sang sai kon te rang Tu rai din ku hit you Sesungguhnya tôi để desa anh chịu Nhiệt thương anh, nhiệt ru anh Nhìn nhạc anh, nhiệt ru là mà xanh Jadi jumpa bincang Soan karya Ramazan Jadi jumpa bincang Soan karya Ramazan ချနာရစ်ပြာဟိုပင်ကနာ be from you just for us according to blind night ในအခုကလာကစားတယ် You want you to need you young go မောင်နာစံရိုက်တင်မနံရမနီကယူယံကောမနီပါချင်ရိုက်ของชิงยันร้องร้องคนนึงซ้ำซ้ำไรดินสลุมชิงนี้ก็สำทับงาน

nanay Unpong aku kanangay Jingpo say mi nom in Jingpo new cha sora mi ko pin chup lai nanay Ngay aku kanangay cha pe Nuwa ni su ni yu yang go Mau na zon rai tim Nang ramani bai yu yang go Meni บองเยันเราทนซ้ำซ้ำไรทิ้งสลุมจึงมีก่อสำทับงานไงถึงบองจึงพอนิชานีฟังแดดแค่ชนาไม่ใหญ่เฮอาอยูเว้มาคนเสนเทจะจอลืมมจอ รอกระตาดังจึงรู้คราจีจึงุ่มไงผมปองาน khu cơ rôm trên tao ra mùng phê xếp đu ai mà cam rong rai tì so ra ai biết rong yang sang nguy cho ai đây chụp chén giòn trà tay mắt na trị sang ra mà du Giêsu son ai so so ra ai mi าไอลำงาซาลำตาชาโดกำช้ำใส่ตามิกรอกระจาทารกพักงามันสันจะใครมาดีก็สิครับงามิดมาจาลำพังดราเล็กงานาอาทิงบูวาเพลนาอาคมจอมมันนูละคู่กระวมชินเจ้าราง hôm phẹ si lưu ai mặc cam rõ rai trì so ra ai biết rong yang xanh huế cho ai cây sụp chén giòn xa trái mắt na khi sang ra mà chúa giêsu son ai so so ra ai mi hey hey yeah top me se du ai me kap nang rong ai right me so I mean rong yang me sam jo a chip yeah come on Jesus so na so ra me ting bu wa pe ku chi kap cham me ta ai lam ta so me che yong ta kau ka hey come on um pe si du ai kap cham rong right team ra biết rong yang chang ko na so ra me chúc chen dong xia trái mặt na 上拉，嘛主耶稣算爱，所所让爱你，嘛主耶稣算爱，所所让爱你。浪迹无你，总变淡，心过度。 刚好上边望，俺们有，你们两只不上前。